โคนะครับ ว่างนะครับ บวก โอ้โห อ่านยากมาก เล่นครับ เล่น เล่น เล่น เท่ากับการเรียนรู้นะครับ เรียนรู้ยกกำลังสอง อ่านไม่ออกนะครับ ไม่เป็นไร วันนี้นะครับ เราจะมาสอนกติกาข้อที่สองนะครับของ Magic Dice นั่นก็คือ แพ้กับชนะครับ แพ้ชนะครับ ครั้งที่แล้วนะครับ เราเรียนรู้กับมากน้อยไปนะครับ แพ้ชนะครับ เรามีกติกาง่ายๆ ครับ ง่าย ๆ แค่สมมุติว่าเราทอยนะครับ ถ้าเราบอกว่าชนะ วิธีการเล่นของมันนะครับ ก็คือเราจะหยิบไอที่มีสีเดียวกันกับตัวนี้นะครับ ออกไปปุ๊บแล้วเราก็ดูว่าสองอันที่เหลือเนี่ย อะไรมากกว่ากัน ถ้าอะไรมากกว่านะครับ อันนั้นคือชนะครับ ดังนั้นถ้าชนะปุ๊บเราจะหยิบอันนี้ครับอ่านี่คือหนึ่งคะแนนนะครับอ่าแต่ถ้าอันที่แพ้เราบอกว่าแพ้นะครับ เราจะหยิบอันนี้ครับ อันที่มีแต้มน้อยกว่า แต่ถ้าว่าเมื่อไรก็ตามที่มันมีแต้มเท่ากัน อ่าทำไงดี เฮ้ทำไงดีนะ อ่า นี่ไง ลูกนี้ครับ เราจะหยิบลูกนี้แทนครับ ลูกนี้นะครับ ถ้าหยิบผิดลบหนึ่งคะแนนนะครับ อ่า โอเคครับ ถ้างั้นเรามาดูเรามาดูกันว่าเราเข้าใจหรือยังอ่ะนะครับ แพ้ อ่า แพ้นะครับ โอ้โห หยิบอะไรดี อ่า เราคิดเลยครับว่าตัดอันนี้ออกไป ดังนั้นเราหยิบตัวนี้ครับ แท้คือหยิบอันนี้ครับ อันนี้นะครับ อันนี้นะครับ โอเคครับ ชนะ อ่า ชนะ โอ้โห ชนะ ตัดอันนี้ไป ดังนั้นมากที่สุดคือตัวนี้ อ่า อันนี้นะครับ โอเค แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันเท่ากันอย่างนี้ ตัวที่เราก็หยิบก็คือตัวนี้ครับ นี่นะครับ โอเคครับ วันนี้กดแพ้ชนะก็มีเท่านี้ครับ กดข้อที่2ของ Magic Dice ขอบคุณที่รับชมครับ สวัสดีครับ